สวัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับเสื้อตัวนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักเสื้อกันหนาวสลับสีท็อปดาว รหัส MF010 ผังลาย ลำดับการถัก แล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พี่เมย์จะเอาลงไว้ที่แฟนเพจของพี่เมย์ ชื่ออัลบั้ม MF010 เมทินีแฮนด์เมดชื่อแฟนเพจก็เมทินีแฮนด์เมด ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ คอเสื้อเราจะขึ้นแบบห่วง แบบช่องโซ่ เราสามารถปรับได้ ปรับได้ตามขนาดที่ต้องการ ด้านในคลิปพี่มีแนะนำ แล้วก็เอกสารประกอบของการถักก็จะมีแนะนำด้วย เรื่องการขยายแล้วก็การลด ถักเป็นเสื้อที่ตัวใหญ่ขึ้นได้ ถักเป็นเสื้อเด็กก็ได้ สีก็ตามแต่ที่เราชอบ พี่เมย์ใช้ไหมเป็นไหมสีพาย เป็นคอตตอนซอฟ เวลาใส่ มันจะไม่ทำให้เป็นขน แล้วก็ใส่สบาย เหมาะกับอากาศบ้านเรา ถ้าไม่มี จะใช้เป็นไหมพรมสีพายก็ได้ ถ้าไหมคุณเปลี่ยน เข็มเปลี่ยน ขนาดที่ต้องเริ่มถัก ต้องลองคำนวณใหม่ ดูผัง ดูลำดับการถัก ดูรายละเอียดในคลิป แล้วเริ่มต้นถักได้เลยนะคะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักเสื้อ MF010 เป็นเสื้อท็อปดาวถักจากคอลงมา ลายที่ใช้ถักจะเป็นลายพื้นฐานคือลายพันหัวเข็มสองครั้ง พันหัวเข็มสองครั้ง เรียกลายนี้ว่าลายทิปเปิลโคเชค่ะ ไหมพี่จะใช้ทั้งหมดหกร้อยกรัม ม้วนนี้น้ำหนักสองร้อยที่เหลืออย่างละหนึ่งร้อยใช้สีสลับตามที่ชอบหรือถ้าใครจะไม่สลับสีก็ได้ เสื้อตัวนี้จะสวยถ้าเราสลับสีนะคะ ลองหาไหมดูว่าเรามีไหมเศษอยู่ไหม ถ้าเรามีไหมเศษลองเอาไหมเศษมาถักดูค่ะ ใช้ปริมาณทั้งหมดรวมแล้วหกร้อยกรัมของพี่ใช้เป็นไหมขนาดเส้นสี่พาย ไหมเส้นสี่พายจะเท่ากับไหมพรมเส้นใหญ่เส้นสี่พายค่ะ ถักเส้นเดียว ถ้าไหมคุณแตกต่างออกไป วิธีคำนวณจะคนละแบบกัน อุปกรณ์ต่อไปเข็มโคเช เข็มโคเชพี่ใช้หัวขนาด 2.75 มิล เป็นเข็มที่ใช้ถักไหมพรมได้ขนาดพอดีแล้วนุ่ม ๆ ไหมเข็มที่สามารถทดแทนได้เป็นเข็มทองสองหัวเบอร์สี่ทับศูนย์มาร์กเกอร์ใช้สี่อันในการขั้นตรงมุม พยายามใช้สีต่างกัน ใช้สีเข้มอันหนึ่งแล้วก็อีกอันเป็นสีอ่อน หรือถ้าเราไม่มีจะใช้ไหมต่างสีก็ได้ เข็มสอดค่ะ เอาไว้เก็บเศษไหมกันไกเอาไว้ตัด อุปกรณ์เรามีเท่านี้ เดี๋ยวเราจะมาดูผังกันก่อนที่เราจะเริ่มถัก ดูผังนะคะ งานเราจะเริ่มแบบช่องโซ่ ต้นแบบ พี่จะเริ่ม เจ็ด บวกสิบเจ็ด บวกเจ็ด บวกสิบเจ็ด เจ็ดคืออะไรเจ็ดคือแขนฝั่งซ้าย สิบเจ็ดคือชิ้นหลัง เจ็ดคือแขนฝั่งขวา แล้วก็สิบเจ็ดคือชิ้นหน้า เจ็ดบวกสิบเจ็ด บวกเจ็ด บวกสิบเจ็ด พี่จะเริ่มทั้งหมด เป็นช่องโซ่48ช่องโซ่ถักจากคอขยายลายออกมา จนได้ ตรงนี้วัดได้50เซน50เซนมาจากรอบอกต้นแบบพี่100เซน100หาร2ได้50ถ้าเราได้ตัวรอบอก เราจะได้แขนมาในตัวเลย ทีนี้ถ้าคุณจะขยายแขน ถ้าแขนใหญ่กว่าต้นแบบ เลขตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ เปลี่ยนเป็น8เปลี่ยนเป็น9เปลี่ยนเป็น10ได้ตามชอบ ตรงนี้เหมือนกัน ถ้าหน้าอกใหญ่กว่า ก็ลองนะคะ เปลี่ยนสิบเจ็ดเป็นสิบแปดเป็นสิบเก้า มันจะต้องคล้องจองกับตัวนี้ ถ้าตัวนี้เป็นแปดตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะแปดตัวนี้ก็ต้องเป็นสิบแปดเก้าตัวนี้ก็ต้องเป็นสิบเก้า ถ้าลดก็ลดลงตามส่วน ถ้าตรงนี้เป็นสี่ อันนี้จะเป็นสิบสี่ ตรงนี้เป็นสาม อันนี้จะเป็นสิบสาม ลดลงไปเรื่อยๆ สามารถถักเป็นเสื้อเด็กได้ สามารถขยายเป็นเสื้อผู้ใหญ่ได้ ขนาดรอบอกตามชอบอยู่ที่ตอนเริ่มต้น เราจะถักมา EP หนึ่งพี่ จะสอนตรงนี้ พอเราได้ EP หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย EP สองจะเชื่อมรักแร้แล้วถักตรงลงมา เป็นตัวเสื้อ EP สามจะเป็นแขนเสื้อ EP สี่จะเป็นคอเสื้อ EP ห้าจะเป็นภาพรวมของเสื้อ MF ศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะ เรามาเริ่มต้นถักโดยการที่ถักช่องโซ่ค่ะ วิธีเริ่มงานช่องโซ่ เริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่สาม แล้วถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคอ พันหัวเข็มครั้งเดียว ลงไปที่โซ่ตัวที่หนึ่ง ขึ้นมามีสาม รวบสอง รวบสอง ดับเบิลโคเชดับเบิลคือสองค่ะ โซ่สาม พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงช่องระหว่าง ถักแบบนี้ขึ้นมาตามจำนวนโซ่ที่ต้องการ ของพี่เริ่มสี่สิบแปดโซ่ สี่สิบแปดได้มาจากเจ็ดบวกสิบเจ็ด บวกเจ็ดบวกสิบเจ็ดโซ่สามถักดับเบิลโคเชถักขึ้นมาตามจำนวนที่ต้องการค่ะ หลังจากที่เราถักมาได้จำนวนช่องโซ่ตามที่เราต้องการของพี่พี่เริ่มต้นด้วยสี่สิบแปดช่องโซ่ 48 ช่องโซ่มาจากแขนด้านซ้าย 7 ช่องโซ่ เวลาเราใส่มาร์กเกอร์ ใส่มาร์กเกอร์ตัวที่1ใส่ไปด้านที่เป็นดับเบิลโคเช เดี๋ยวลายเราจะเริ่มถักด้านที่เป็นโซ่ ใส่มาร์กเกอร์ตัวที่1ด้วยตัวสีเข้ม พี่ใส่สีแดง มันจะได้เด่นๆ เวลาเราเราเริ่มต้นนับลายค่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด อันนี้เป็นแขนซ้าย ใส่มาร์กเกอร์นับเป็นตัวที่หนึ่ง นะคะ หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปดเก้า สิบ สิบเอ็ดสิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบห้า สิบหกสิบเจ็ด เป็นด้านหลัง ใส่มาร์กเกอร์ด้านบน นับเป็นตัวที่หนึ่ง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด เป็นแขนด้านขวา ใส่มาร์กเกอร์ด้านบน นับเป็นตัวที่หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบห้า สิบหก สิบเจ็ด เป็นด้านหน้า เราจะเชื่อมต่อ วิธีเชื่อมต่อ อย่าให้ลายบิด ด้านโซ่อยู่ด้านใน ด้านที่เป็น ดับเบิลโคเช อยู่ด้านนอก ด้านนอกคือด้านซ้าย ด้านในคือด้านขวา ปรับงานให้มันหมุน อย่าให้บิดนะคะ ไม่งั้นตอนที่เราถักกระถ้าบิดเราแก้ยาว จับมาค่ะ จับมาแบบนี้ แล้วเอาหัวกับหางชนกัน วิธีเอาหัวกับหางชนกัน โซ่ ด้านโซ่จะอยู่ด้านบน เราจะแทงผ่าน ไหมตรงนี้เป็นไหมที่เราเริ่มต้น ปัดมันขึ้นมา เราแทงผ่าน ไหมที่เราใช้อยู่อยู่ด้านล่าง ปัดเข้ามือมาค่ะ งานจะไม่บิด ดึงผ่าน เป็นการเชื่อมต่อ โซ่ แล้วมาร์กเกอร์จะอยู่ตรงจุดที่หนึ่ง มาร์กเกอร์อยู่จุดที่หนึ่ง แทงลงไปตรงกลางช่องโซ่ เลื่อนห่วง พอเลื่อนห่วงเสร็จแล้วเราจะเริ่มงานตรงนี้โดยการถักโซ่สามถ้าโซ่สามเป็นการถักดับเบิลโคเชต์ลายเราเป็นทริปเปิลโคเชต์มันจะเป็นโซ่สี่ พันหัวเข็มสองครั้ง ถักลงไปในช่องโซ่ รวมโซ่ด้วยมันจะเป็นสามหลักทริปเปิลโคเชชุดที่หนึ่ง ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้ง ถักทริปเปิลโคเชสามหลักลงไปในช่องโซ่ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง วลาเราถักทริปเปิลโคเชต์เราใช้สะบัดข้อมือ ตัวที่สามขั้นด้วยโซ่หนึ่ง เราจะเริ่มงานตรงที่เป็นด้านไหล่ก่อน ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง โซ่หนึ่ง พี่เริ่มด้วยไหมที่เป็นไหมสีขาวก่อน เดี๋ยวสีต่อไปจะเป็นสีออก ออก ส้มนิดๆ มันจะได้ออกมาทั้งหมดเจ็ดชุดค่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก ตัวที่เจ็ดโซ่หนึ่ง พอถึงตัวที่เจ็ด ตรงนี้เราเริ่มตรงที่เป็นด้านแขน พอถึงตัวที่เจ็ดเสร็จแล้วก็โซ่สาม เพื่อเป็นการถักตัวแยก ตรงนี้เป็นโซ่สาม โซ่สามแยกตรงจุดมาร์กเกอร์ แล้วเราก็ถักต่อ ชุดต่อไปที่จะถักก็คือสิบเจ็ด ถักเหมือนเดิมค่ะ พอ ถึงตรงจุดมาร์กเกอร์แล้ว เราค่อยทำตรงนี้เป็นโซ่สาม ถักแบบนี้วนรอบ เราจะถักวนกลับมาจนมาถึงจุดมาร์กเกอร์สีแดง แล้วถักโซ่สามพอถักโซ่สามเสร็จแล้วเนี่ย เราจะเปลี่ยนเป็นไหม สีที่สอง เราปล่อยไหมสีที่เราถักอยู่ปัจจุบันออกจากมือ เอาไหมที่เราจะใช้ถัก อันต่อไปเข้ามาในมือค่ะ นี่นะ ตรงนี้เป็นโซ่ที่สาม ไหมที่จะถักอยู่ด้านหลัง เอาเข็มนะคะ แทงลงไปตรงโซ่ที่สี่ตรงที่เริ่มต้น พอแทงเสร็จแล้วเนี่ย ดึงไหม สีที่เราต้องการเปลี่ยนสีที่สองเข้ามาแทนนะฮะมันจะเข้ามา แล้วมันจะมีไหมอยู่สองสีอยู่ด้านหลัง คือไหมสีเดิมกับไหมสีใหม่ สีที่สองเริ่มงานค่ะ ตรงนี้โดยการถักโซ่สี่พอโซ่สี่เสร็จแล้วเราจะถักดับเบิลโคเชอืมทิปเปิลโคเชค่ะ ลงไป สองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองโดยที่ถักเนี่ยจะรวบสองเส้นนี้มาด้วย ตอนนี้ด้านหลังงานจะมีไหมอยู่สองเส้นแบบนี้ เราปล่อยไหมสีที่หนึ่ง ถักไหมสีที่สอง ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วถักทริปเปิลโคเช ทริปเปิลโคเชสามหลักค่ะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้ง ถักทริปเปิลโคเชสามหลัก ลงไปในช่องโซ่ที่หนึ่งที่เราถักมา ของแถวที่ถักมา ตอนนี้เป็นแถวที่สอง สีที่สอง ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้ง พี่จะถักไปถึงมุม มุมแขน แล้วเดี๋ยวถักให้ดูว่าวิธีเพิ่มมุมแขนเพิ่มยังไง โซ่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้ง สามหลักค่ะ แยก ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง สามหลัก ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง สลับสีได้ตามชอบเสื้อตัวนี้จะสวยถ้าเราสลับสี อ่ะ มาถึงตรงจุดแยก ตอนมาถึงจุดแยกเราถักโซ่หนึ่งถักตัวที่หนึ่งก่อนค่ะ ชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งก็คือถักพันหัวเข็มสองครั้งสามหลัก ตรงจุดแยก วิธีเพิ่มจะเพิ่มแบบนี้ พอเพิ่มแบบนี้เสร็จแล้วเราก็โซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงไปที่เดิมค่ะ เท่ากับว่าตรงจุดแยกเดิมมันจะถักลงไปสองชุดแล้วเพิ่มเป็นโซ่สาม ทุกครั้งที่มาถึงตรงจุดมาร์กเกอร์ เราจะถักเพิ่มแบบนี้เพื่อเป็นการขยายงานออก หลังจากนั้นก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็ถักลงไปตามช่องไปถึงตรงจุดมาร์กเกอร์เราก็ถักเหมือนเดิม ตรงจุดมาร์กเกอร์เราจะถักแบบนี้ ถักทริปเปิลโคเชสามตัว ขั้นด้วยโซ่สาม ทิปเปิลโคเชสามตัว ช่องอื่นจะขั้นด้วยแค่ โซ่หนึ่งถักวนค่ะ ถักเหมือนกันแบบนี้ทั้งสี่มุม แล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดงานที่มุม เราถักสีที่สองนะคะ วนมาจนมาถึงตรงจุดมาร์เกอร์ปิดงานตรงนี้ค่ะโดยการที่ถักโซ่สามถักโซ่สามแทงลงไปตรงโซ่สี่เดี๋ยวเราจะเลื่อนห่วง เลื่อนห่วงแล้วมาเปลี่ยนสีไหมเอาตรงช่องนี้ เราเลื่อนห่วงมา ที่หนึ่ง ที่สอง ห่วงที่สามตรงนี้ นะห่วงที่สามตอนที่เราจะเลื่อนตรงนี้ค่ะ เราจะเปลี่ยนสีใหม่ อันนี้สีที่สอง สีที่สาม เราเอาสีที่สามใส่ไว้ในมือเราพร้อมที่จะใช้งาน เหลือเศษไหมไว้ด้านหลัง ซ้อนไปทางด้านหลัง นี่นะคะ ตอนที่มันจะเลื่อนห่วงอีกครั้งนึงเนี่ยค่ะไหมจะอยู่ด้านหลังแบบนี้ ดึงไหมตัวนี้เข้ามา ตอนนี้มีไหมสองเส้นอยู่ด้านหลัง ไหมสี อันนี้เป็นไหมสีที่สอง อันนี้ไหมสีที่สาม จับปลายไหมไว้ แล้วขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สาม มุมจะอยู่ตรงนี้นะคะ เราจะเลื่อนมา เพื่อให้เปลี่ยนสีไหมได้ง่ายขึ้น พันหัวเข็ม สองครั้งค่ะ ถัก ถักรวบตัวปลายไหมตัวนี้ไว้ แล้วเดี๋ยวเราจะตัด เราจะเก็บเศษไปเลยก็ได้นะคะ ตรงนี้ แล้วเราก็มาดูเศษใหม่ เราตัดสีที่สอง ตอนนี้เหลือเส้นเดียวในมือเราเราก็ถักงานต่อ ต่อไปแถวมันจะวนกลับมาแล้วมาจบที่แถวนี้ แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีที่สี่ ตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิม ตรงที่เป็นช่องที่เป็นโซ่หนึ่งเราก็ถักพันหัวเข็มสองครั้งสามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งวนมาจนมาถึงตรงจุดมาร์กเกอร์ที่เป็นโซ่สามตรงเป็นโซ่โซ่สามเราก็ถักลงไปสองชุด ชุดที่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งสามหลักขั้นด้วยโซ่สามอยู่ตรงกลาง ถักถักไปถึงมุมนะพี่ถักให้ดู ตรงที่เป็นโซ่หนึ่ง เราก็ถัก พันหัวเข็มสองครั้ง หรือเรียกว่าทริปเปิลโคเชสามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งทริปเปิลโคเชสามหลักลายจะมีอยู่เท่านี้ ให้ระวังตรงจุดเริ่มต้น ที่มันมีการเปลี่ยนสีไหม แล้วก็มุมสี่มุม อย่าลืมมุมจะต้องเพิ่มด้วยโซ่สาม แล้วเพิ่มตัวเข้าไปหนึ่งชุด ตรงที่ไม่ใช่มุมที่เป็นโซ่หนึ่ง ถักทริปเปิลโคเชสามหลัก ขั้นด้วยโซ่หนึ่งทริปเปิลโคเชสามหลัก หลักที่สามขั้นด้วยโซ่หนึ่ง มีเศษไหมสีอะไรลองเอาออกมาใช้ดูค่ะ ตัวนี้เป็นการกำจัดเศษไหม ยิ่งหลายสียิ่งสวยอ่พอมาถึงมุม ตรงนี้ก็เป็นโซ่หนึ่ง ตรงมุมเราต้องถักเข้าไปสองชุด ชุดที่หนึ่ง ชุดที่หนึ่งคือการถักทิปเปิลโคเชสามหลัก ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง อืมขั้นด้วยโซ่สามนะคะ ถ้าเป็นมุม โซ่สามแล้วก็ถักไปตรงที่เดิมอีกชุดหนึ่งคลิปที่พี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าตรงไหนไวไปก็กดหยุด ดูไม่ทันก็กดย้อนนะคะ ผังมันจะไม่มีอะไรมาก ให้ระวังตรงมุม อย่าลืมมุม เราจะขยายไปแบบนี้จนเราได้รอบหน้าอกที่เราต้องการ เดี๋ยวจะปิดงานให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนี้เราได้สามสีละ เราถักวนมาจนมาถึงตรงมุม มุมเราก็จะถักเหมือนกันทั้งหมด ก็คือถักดับเบิลโคทริปเปิลโคเชสามหลัก ขั้นด้วยโซ่สามนะคะ ตรงมุม แบบนี้ แล้วปิดงาน ปิดงานตรงนี้ก็เป็นโซ่หนึ่ง พอเป็นโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย เราแทงลงไปตรงโซ่สี่เห็นนะแทงโซ่สี่ ปล่อยไหมตัวที่เราถักอยู่ เอาไหมสีถัดไปค่ะ เข้ามาไว้ในมือ เหลือหางไว้ นิดนึง ซ่อนไว้ด้านหลัง จับตัวไหมเดิมไว้ด้วย บัง ไว้ ด้านหลัง ดึงผ่าน ดึงผ่าน เอาไหมเข้ามา แล้วเอามือจับสองเส้น ดึงให้มันกระชับ จับตรงนี้ไว้นะ จับไอ้สองเส้นนี้ไว้ ถักโซ่สี่ เราจะถัก อย่างนี้ ไปเรื่อยๆ จนเราได้ ความกว้างของด้านหน้ากับด้านหลัง เท่ากับรอบอกหารสอง ของพี่จะถัก ไป เรื่อยๆ จนกว่าจะได้ห้าสิบเซน โซ่สี่แล้วเราก็ถักทริปเปิลโคเชสองหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ถักวนไป ตรงนี้ก็เป็นหลักที่สอง ตรงมุม พอถึงตรงมุมเราก็จะถักแบบนี้ขั้นด้วยโซ่สาม เราถักตรงนี้สักสองตัว แล้วเราก็ไปตัดเศษ โซ่หนึ่ง หนึ่งแล้วเราก็พลิกกลับมาดูด้านหลัง เราตัด ไหมเดิม ตรงนี้ค่ะ ด้านหลัง มันจะเหลือเศษไหม เป็นระยงระยางแบบนี้ เราจะเก็บเศษไหมเลย หรือจะยังไม่เก็บก็ได้ ถ้าเราจะเก็บเราก็ใช้เข็มสอดช่วย ตัวที่เป็นสีเขียวก็เก็บมากับสีเขียว ตัวที่เป็นสี ตัวที่เป็นสีออกโอรสเราก็เก็บสีโอรส สีไหนสีนั้นนะคะ ถ้าเรายังไม่เก็บเราก็ปล่อยมันห้อยไว้อย่างนี้ก่อน ไว้เก็บทีหลังก็ได้ ตรงนี้เราก็ถักงานไป เราจะถักแบบนี้ไปเรื่อย ๆจนความกว้างของด้านหน้าได้เท่ากับรอบอกหารสอง ด้านหลังได้รอบอกหารสอง เวลาเราถัก เราย้ายมาร์กเกอร์เข้ามาอยู่ตรงช่อง เนี่ย เราจะได้ไม่งง ตอนนี้เราถักได้สามแถวแล้วนะคะ แถวตอนแรกที่เราเริ่มตรงนี้เป็นแขนแขนเราเริ่มเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดมันก็จะเพิ่มมาเป็นสอง สี่ หก แปด เจ็ดเพิ่มมาเป็นแปด แล้วมันก็จะเป็นเก้า เป็นสิบ เป็นสิบเอ็ดเป็นสิบสองไปเรื่อย ๆ แขนมันก็จะขยายออก สอดคล้องกันกับหน้าอก ถ้าเป็นไซส์ที่พี่ขึ้น เจ็ดบวกกับสิบเจ็ด บวกเจ็ดบวกกับสิบเจ็ดได้สี่สิบแปดช่อง เป็นไซส์กรณีที่แขนปกติ อกปกติ ถ้าเราจะมีการขยาย ถ้าตรงนี้เพิ่มเป็นแปดด้านหน้าก็ต้องเป็นสิบแปด ถ้าตรงนี้เป็นเก้าด้านหน้าก็ต้องเป็นสิบเก้าสำหรับกรณีที่แขนกับอกปกติ ทีนี้ถ้ากรณีที่อกเท่ากับต้นแบบ แขนต้องการใหญ่ขึ้นนะคะ อย่างยกตัวอย่างว่า ต้นแบบพี่ขึ้น แขนตรงนี้เป็นเจ็ด คุณต้องการแขนใหญ่กว่าต้นแบบ คุณอาจจะเพิ่มแขนตรงนี้เป็นเก้าแต่อกเท่าเดิมก็ได้เก้ากับสิบเจ็ดก็ได้ ก็ลองดู ถ้าไหมเปลี่ยน จะมีผลกับขนาดค่ะ เราจะถักไปเรื่อยๆ จนเราได้ขนาดรอบอกหารสอง แล้วเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ MF 0 1 0 EP 2 EP 2จะเป็นการเชื่อมรักแร้ สีสลับตามชอบ พบกันคลิปถัดไปนะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ เมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ